วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องสาระน้อยชแนลกันอีกเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ผมมีสินค้าจะมารีวิว เอ๊ะไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าพรีวิวนะครับพรีวิวที่ผมบอกว่าพรีวิวก็คือผมใช้มาดูคร่าวๆ ของสินค้าตัวนี้ที่เป็นปั๊มลมออกซิเจนนะครับ ขนาด 45วัตต์ ตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ไหเลีย อ่ะเพื่อไป่การไม่เสียเวลาเรามาเปิดดูในกล่องกันเลยครับ ว่ามีอะไรกันบ้างเบื้องต้นผมก็ได้เปิดดูบ้างแล้วแหละเปิดมาอ่าขั้นขั้นแรกเราก็จะเจอตัวเครื่องนะครับ เดี๋ยวผมจะออกมาดูซิว่ามีอะไรกันบ้าง ก็จะมีตัวเครื่อง คู่มือนะครับ แล้วก็เดียวทองเหลืองแบบนี้ ถ้าคนที่ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องออกซิเจน ตัวนี้เลยก็จะสงสัยว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะครับ จริงๆแล้วตัวนี้มีไว้อุดเสียงนะครับทำให้เสียงของมันเบาลงใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับขนาด45 วัตต์ ตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไอเลียตัวนี้เป็น เออน่าจะเป็นรุ่นของเขาก็คือ Eco 318 นะครับ เป็น Air Compressor การทำงานของพวกนี้ที่เป็นรูปทรงแบบนี้ แทบทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดก็ว่าได้นะครับ จะเป็นการทำงานของลูกสูบที่อยู่ด้านใน นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราต้องหยอดน้ำมันไหมแต่ที่เบื้องต้นที่ผมดูเนี่ย ไม่มีตรงที่ต้องหยอดน้ำมันนะครับ หรือว่าอยู่ในฝานี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่การทำงานของเขาจะเป็นลูกสูบนะครับข้างในโอเค ต่อไปเราก็จะมาดูนะครับว่าเราซื้อสินค้ามาชุดนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้อีกบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นลมท่อลมออกนะครับท่อถังเก็บลมหรือท่านอาจจะใช้การ modify โดยการที่ใช้ท่อ PVC มาทำออกได้อีกหลายๆรูนะครับ แต่จริงๆ ตัวนี้ก็สามารถแปลงออกได้หลายรูนะครับอันนี้เป็น 6 หัว สามารถแปลงออกเป็น 16 หัวก็ได้โดยที่การซื้อข้อต่อ 3 ทาง มาต่อเพิ่มตรงนี้นะครับ ต่อสายออกมาตรงนี้แล้วก็ต่อ 3 ทางแยกออกไปเป็น ใช้ได้อีก 12หัวนะครับ โอเคชิ้นต่อไปนี่นะครับท่อตัวนี้ ที่เอามาไว้ต่อกับชิ้นนี้นะครับจะได้เป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เราซื้อชุดนี้สิ่งที่ได้มาอีกก็คือ มีหัวทรายนะครับ หัวทรายที่เขาแถมมาให้เป็นจำนวน6หัว นาดก็ประมาณนี้ครับ สามหัว สี่หัว ห้าหัวหกหัวนะครับ อืม แล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็น สายออกซิเจนครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเเขาให้มากี่เมตร แต่ที่ผมดูคร่าวๆ ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 10ถึง12 เมตรนะครับ ยาวมากปึ๊บอย่างนี้นะครับ สายเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงเอ่ออะไรต่างๆ นี่ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้ ผมคิดว่าน่าจะแรงมากอยู่ เท่าที่เคยดูในคลิปมานะครับ เดี๋ยวผมจะสอนไม่ใช่สิบอกดีกว่า บอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตัวนี้นะครับว่ามันทำงานยังไงเพื่อนนสังเกตตรงนี้ไหมครับ ตัวที่ผมบอกว่า นี่ทองเหลืองสีทองนี่ใช้งานยังไง เสียตรงนี้นะครับ ปับ๊บ เข้าไป เข้าไป เสร็จแล้วครับ แค่นี้เสียงก็ไม่ดังแล้ว ต่อมาก็เสียบสายตัวนี้เข้าไปตัวแถมมาให้ ปึ๊บ แล้วก็ท่อ หนึ่งออกหก ไปอย่างนี้นะครับ ก็จะได้รูปร่างประมาณนี้ แล้วก็เอารอตัดใช้ตามต้องการได้เลยครับใส่ออกซิเจน ต่อเข้าไปในท่อ รู้สึกว่าเขาจะให้มาเล็กมาก แน่นกระชับ ต้องฝืนใส่หน่อยครับฝืนยัดมันเข้าไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปลายอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต่อเข้าหัวทรายกัน อย่างนี้นะครับโอ้โหสายเล็กจริงๆอ่ะเข้าแล้ว ประมาณนี้ครับ แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยต่อไปผมจะเสียบปลั๊กใช้งานให้ดูครับว่า ประสิทธิภาพของเขาความแรง 45 วัตต์เนี่ย มันจะแรงประมาณไหน เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูคู่มือนก่อนนะครับว่า เขามีอะไรกันมาให้บ้าง บอกอะไรบ้าง คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Air Compressor Series เปิดดูครับข้างในมีอะไร โอ้ มีแต่ภาษาจีนทั้งนั้นครับ ท่านผู้ชม หันไม่ออกดูรูปเอาก็แล้วกัน ฟิกวันฟิกทูฟิกทีฟิกโฟฟิกไฟฟิกซิกฟิกเซเว่นฟิกเอก็ตามรูปเลยนะครับ การทำงานของเขา อ๋อ แล้วก็อีกอย่างครับเพื่อนๆ ปั๊มตัวนี้นะครับ ไม่สามารถเอาไปจุ่มน้ำได้นะครับ ต้องระวังเด็ดขาดเลยนะครับเรื่องน้ำ ั้นเรียบร้อยเลยนะครับ เครื่องพังแน่นอนครับ หรือว่าผมจะเสียบทางผิดเปล่า ดูคู่มือต่อครับเพื่อนๆ นี่ก็น่าจะเป็นเอ่อ รูปแบบข้างในของเขานะครับ น่าจะเป็นชุดลูกสูบการทำงานของเขาที่อยู่ข้างใน ประมาณนี้ อ่า นี่ผมเจอแล้ว ฟิกวันนี่เขาบอกไว้ในรูปนะครับ ที่ผมต่อนี่คือถูกต้องแล้วนะครับ ประมาณนี้ โอเค การไม่เสียเวลา เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะดีจริงๆไหม ครับ มาต่อกันเลยครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูประสิทธิภาพความแรงของเขานะครับ มันจะแรงขนาดไหน โอ้ได้ยินเสียงไหมครับ แรงมาก สองหัวยังสบายสบายเลยนะผมว่า โอ้แรงมากเลยครับ แต่ข้อเสียหนึ่งอย่างของเจ้าเครื่องนี้ก็คือ การทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงดังใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ แต่ผมคิดว่าถ้าเราเเลี้ยงไว้นอกบ้านเนี่ยน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับ อาจจะได้ยินแค่เล็กๆ น้อย ๆ ไม่ได้ดังอะไรมาก แต่ถ้าเลี้ยงในบ้านนี่ก็ดังเอาเรื่องอยู่ครับโอ้สั่นสะเทือนมาก ก็ค่อนข้างดูแล้วก็น่าจะมีน้ำหนักใช้ได้อยู่ครับ โอ้ผมจะทดสอบยังไง นี่ ถ้าวางที่พื้นเนี่ยข้อควรระวังอีกอย่างเลยก็คือ ควรจะยึดจับให้แน่นนะครับ เพราะว่าเครื่องค่อนข้างที่จะสั่นเยอะมากเดี๋ยวผมจะขอหยุดก่อนโอเคเขาจะมีตัวยึดแถมมาให้นะครับมันสามารถไปเจาะยึดกับปูนหรือไม้หรืออะไรต่างๆได้เลยโอเคครับคร่าวๆก็มีเท่านี้ครับ ที่ผมจะมาพรีวิว โครงการที่จะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อผ้าใบนะครับ เร็วๆนี้เลยจะมีสินค้าที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าใช้งานแล้วจะโอเคไหม วันนี้ก็ดูคร่าวๆ เดี๋ยววันที่ลงกุ้งเนี่ย ผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่า มันจะโอเคไหมสำหรับบ่อขนาดผมใช้3คูณ1เมตรนะครับ ไปแต่ตอนนี้งจากสถานการณ์ฝนตกหนักมากจนในช่วงฤดูหน้าฝนก็เลยต้องยืดเยื้อออกไปก่อนอ๋อแล้วก็คลิปหน้าครับ ผมจะมานำเสนอวิธีการขึ้นโครง ต่อต่อขออภัยครับบ่อผ้าใบจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการต่อให้มันเป็น าใบการล้างผ้าใบใครสนใจก็ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ได้ชมกันนะครับ พูดไม่ค่อยเก่งก็ขออภัยกันด้วยนะครับ ทุกคน แล้วก็สุดท้ายหากชอบก็ผมอยากจะฝากกดไลค์เพจเพื่อเป็นกำลังใจไม่ก็กดไลค์คลิปให้ผมหน่อย เพื่อเป็นกำลังใจผมจะได้มาทำคลิปหน้าให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับ เลี้ยงกุ้งก้างกรามในบ่อผ้าใบเนี่ย ระยะเวลาใช้ประมาณกี่เดือน กุ้งถึงจะโต แล้วก็ให้กินอาหารอะไรยังไงเกลือแร่หรือว่าอะไรยังไง ก็คลิปหน้าครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสาระน้อยสาระมากสาระไม่มีก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ